สำหรับประโยค Sayang saya akan pergi untuk membeli beberapa souvenir yang terbuat dari kulit untuk kedua anak ซึ่งแปลว่า ที่รักฉันจะไปหาของที่ระลึกที่ทำจากหอยสองสามชิ้นสำหรับลูกทั้งสองคนของเรานะคำว่า Sayang แปลว่า ที่รักคำว่า akan แปลว่าจากคำว่า pergi แปลว่าไปคำว่า membeli แปลว่าซื้อคำว่า beberapa แปลว่า บางส่วนจำนวนหนึ่งคำว่า souvenir แปลว่า ของที่ระลึกคำว่าอย่างแปลว่าซึ่ง ที่ ในที่นี้เป็นคำเชื่อม คำว่า terbuat แปลว่าทำจากคำว่า dari แปลว่า จากคำว่า kulit แปลว่า ขนสัตว์คำว่า kedua แปลว่า ทั้งสองคำว่า anak แปลว่า